เอ้ยสวยงามไวสองตัวเอาเต็มเรียบร้อยไหลชัวจังหวะนี้ ปุ้มไอสองยีช่องแรกมาเร็วมดเร็วโอ้เต็มเต็มเลยก็เต็มโอเคครับผมก็กราสวัสดี คุณผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมหนุ่มนาเกลือนโนหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่ในเกมมาจองเวภาคหนึ่งนะครับ ผมไม่แน่ใจใช่ภาคหนึ่งหรือเปล่านะแต่อยู่ในค่ายของ PG สล็อตนะครับ ผมสล็อตจีสล็อตจีล่าสุดนะครับเพิ่มอืมอวันนี้มาม่าหล่อเหลาอีกแล้วช่วงนี้ติดใจอ่ะติดใจหนุ่มกราบตัวโอเค วันนี้เราพกทุนมาที่ 500 บาทนะครับ ผม พูดถึงแล้วคนมันหล่อนะเล่นอะไรก็หล่อดูดิทุกคราม โอ้โหลำบึกเฮ้ยปิดปิดโอเคนะครับผมกลับมาที่มาจองเวอีกแล้วนะ ผมเห็นได้ข่าวว่ามันแตกได้ แตกดีนะผม ก่อนเข้าไปรับชมคลิปอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเลกันด้วยนะครับผม และมีคำเตือนนะผมคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง ไม่แนะนำให้เล่นตามนะผม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มวันที่เบ็ดเท่าไหร่ดีเอ่ย 20 เลยละกันครับผมไปวันนี้ขอ1นึ่งถึงสองพันพอเลยนะครับผม เอากแยะหนึ่งถึงสองพันเอาแกแค่แถึงจุดปุ๊บ เอ้ย มันกำลังจ่าย ไปต่อหมดตูดก็ถ้าช่วงนี้พูดผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยของประชัยแตงกิ้วกันด้วยนะครับผม ขอละขอละขอร้องละขอนอนเนาะขอดอกนี้เพื่อ้ดอกนี้เพื่อติดดูยิปปี้ยิปปี้เอาเติมเฮ้ยไอ้หนุ่มนักเกินไปไหนช่วงนี้เข้าฟิสปินบ่อยจ้านะี่าผมบอกแล้วนะ ผมเกมช่วงนี้เกมเกมซื้อฟิสปินมันซื้อฟิสปินมันแบบ มันมันหมดยุคไปแล้วอ่ะ มันต้องแบบเบ็ดเองหนุ่มตะคือมันต้องรอเราเอาเรื่องนี้สิครับน้องชายอ๋อ ภาคหนึ่งนี่คือจะไม่มีวายตรงกลางให้นะผมจะไม่มีตัวทองอยู่ตรงกลางให้นะแต่จะเป็นตัวคุณเหมือนเหมือนกันปะ เฮ้ยแต่ตอนนี้ว่าว่าสะบัดเลยเฮ้ย ทำตัวเกินไปพวกมึงอ่ะ ไม่ไหวไม่ไหวเลยนะต่อหน่อยเฮ้โอ้โห เหลือสามรอบนะครับผม เอาแล้วสีมองเท่งแน่กู เรียบร้อยเหลือรอบเดียว เรียบร้อยนั่งมนความหวังนั่งน้ำตารินเรียบร้อย เกลือแท้ๆเกลือแท้ๆสามร้อย เกลือแท้ๆโอ้เราไปที่เป็นเท่าไหร่สี่สิบไปแล้วกันนะครับผมไปโอ้โห เกลือแท้ๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกัตเตอร์นั่งมนความวังนั่งน้ำตาริน เฮ้ย ผมว่าสกัตเตอร์ต้องลงว่ะ มันมาทรงขนาดนี้แล้วอ่ะไหนไหมลงอีกแกน่ะน่ะน่ะผมว่ามันต้องลง คอยดู ผมพูดเลยไม่เคยผิดหรอกโอ้ยเหนื่อยยิ่หมายเวลาเล่นเกมอย่างนี้นะผม แม่งเล่นจนเหนื่อยเล่นจนขี้เกียจเล่นไหนไม่แตกยากแตกเย็นนะผมแต่ก็เป็นปกตินะมันจะได้ตลอดมันไม่ได้หรอกนะครับ ผมไม่น่ามีต่อเอามีต่อสวย เออเป็น เดี๋ยวใครมีเกมไหนนะครับผมแนะนำกันมาได้นะเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูนะครับผมของค่ายพีจีสล็อตนะหรือขอเกมกันมาได้นะครับผม ผมจัดให้อยู่แล้ว ผมรัก FC ทุกคนหวานเจี๊ยบแต่เย็ดตูดเอ้ยหยอกเล่นนะผมขออภัยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนไปหมุนมารุบทุนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อเพื่อเตียขอเพื่อเตีย ขอร้องละอุ้ยสวย โอ้ย เดี๋ยวว่ามาช่วยชีวิตขาดทุนอยู่ 2บาท ตอนนี้หมุนที่10%ของเงินทุนนะครับ ผม ก็แนะนำนะเวลาเล่นสล็อตนะผมอย่าเล่นสล็อตจริง ๆ เนี่ยคือมันไม่ใช่ มันจะเป็นการวัดใจเหมือนบาคาร่านะครับผมบาคาร่าคือ มันสุ่มว่าจะโดนหรือไม่โดนแค่นั้นเองนะครับผม แต่อันนี้คือมันไม่มีอะไรการันตีให้เราเลยว่ามันจะเข้านะ แนะนำว่าเวลาเล่นเล่น 5%หรือต์ของเงินทุนเต๋มไหมเต๋มไหมเอาเต๋มไหมเอาเต๋มเอาเต๋มกูอยากเลิกแล้ว เอาเต๋มเอาเต๋มเอาเต๋มแลยครับลี่ยนสี่สิบด้วยคำนอนนจะได้เลิกหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่านะครับผม ไม่ไม่ได้เลิกก็ไม่ได้เลิกก็คือ เลิกเล่น แค่นั้นเลย เออเบสิสิบจ่ายแพงด้วยมาดิมาดิโอ้ยสวยงามสวยงามโอ้ไม่ค่อยไหลต่อนะ ผมยังไม่ได้ใช้คูณสิบเลยนะ รู้สึก เออมาเลี้ยวมันเลี้ยวมันเลี้ยวโอ้ขอใช้คูณสิบเถอะคูณหกก็ยังดี โอ้โหว้าวแซบไม่ต้องพูด ในกีฬายาสูบรู้จักปะรู้สึกยังไม่ได้ใช้คูณหกหรือคูณสิคูณคูณหกหรือคูณสิบเลยนะผมตอนนี้ โอ้โห ผมว่าไม่ได้เลิกว่ะ เรียบร้อย เรียบร้อย สีมองเท่งชัวอย่าเฮ้ยยากครับผมฟีนฟีมันยากมากนะ เรียบร้อย โอเค โอ้ ดูดิ เข้าสองรอบเกลือสองรอบนะผมโอ้ยซี่ซัวตาชิกหายเลยโอเค ขอหนึ่งเท่าถึงสองเท่า ของเงินทุนบอมเลิกเลยนะผม ดูดิ มันเป็นกีซาแบบนี้ เข้าฟิสปินเบ็ดยี่สิบไม่ใช่เบ็ดน้อยๆ นะยี่สิบสี่สิบไม่ได้กำไรเลยนะครับผม ได้ได้แบบ ็ได้แต่มันได้น้อยนะผมแต่แล้วถ้าคนนะจะเลิกก็เลิกนะผมแต่ผมแนะนำไม่เลิกนะแต่ผมไม่เลิกไงผมชิวอ่ะลิ้นผมได้กินลิ้นผมได้รสชาติตังอะดูนี่ดูลิ้นผมนี่นี่นี่ดูทันเปล่าลิ้นพระเจ้านี่นี่ดูไม่ทันหรอกเจอไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเอ้ยสิมดดากละเด้อบานี่ สิมดดักแล้วเด้อบานี่เรียบร้อยเบิร์ดดักชัวเติมมีต่อเหอะมีต่อเหอะโอ้โหถ้าคำนวณเอ้ยไทเกอร์ไทเกอร์ขอร้องละขอดอกนี้เพื่อเตี่ยหน่อยได้ไหมเอ้ยสวยงามไว้สองตัวเอาเต็มเรียบร้อยไหลชัวจังหวะนี้ปุ้ม ไอสองกี้ช่องแรกมาเหลือหมดเหลือโอ้เต๋อเต๋อเลยก็เต๋โอ้ได้เลิกสักที ผมบอกแล้วนะผมเกมไหนที่มันเข้าเราซื้อฟีเจอร์แล้วมันแบบ แตก แตกในฟีเจอร์ไม่ดีลองให้กดเองดูมั่งนะครับผมมันจะมีอะไรดีขึ้นนะบุ้มงอยซูเปอร์เมกา เวนสวยงามครับสวย โอเคเลิกเลยนะครับผม 2,500ได้เกิน 2 เท่าตัวเงินทุนแล้วนะ โอเคใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนาเกลือกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพิ่มโอเคสำหรับวันนี้ครับคุณที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับสวัสดี